ไม่ไหวจะฝืนนะชมไม่ไหวจะฝืนนะเออมาสวยแล้วาสวยเออเราไปคูมุกเออมาัะผมจิดเก้าสองเจ็ดร้อยหน่อยนะโอ้แล้วจะเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบทีนะเออวันมันสวยนะครับผมวามมันได้โชว์กับคุณจะเด้งมานะเออนะครับผมสวยสวยงานจัดไปแล้วไม่ต่อวันมาโอ้โหสวยๆอย่างนี้ก็คูสิบไปดิแล้วก็ขุยนวนโอ้น่ารักผมสวยแล้วก็สแกตเตอร์มีด้วยครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงคำเตือนคลิปนี้บทรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำเด็กอายุต่ำกว่าสิ18ปีไม่ควรทำตามการพนันไม่ทำให้ใครรวยนะจ๊ะ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 แอดการ์ดพังาดโลกครับผมคุณผู้ชมเออเกมของค่าย PG นะครับผมมาวันนี้เป็นเกมใหม่ ใหม่เหมือนกันเออผมว่าใหม่แหละครับ ผม วันนี้เรามาเล่นกันที่ทุน 711บาท น้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผม เออ เด็กกว่าอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ wow. มาวันนี้เรามาเล่นอยู่กับ ค่าย PG นะสแกตเตอร์ 4 ตัวรายจ่ายน่าจะเป็นแถว 3 แถว 4 แถวแรก 5 แถว 6 แถวเออจ่ายแม่งทุกแถวไปเลย เออสำหรับเกมนี้น่าซื้อฟีเจอร์ได้ตัวคูณตัวคูณน่าจะมารวมกันขอให้มันได้โชว์คุณผู้ชม มา 700 ผมขอเริ่มที่เบ็ด30 บาทเลยก็แล้วกันนะ ไปลุย อ่า ชาวแอดการ์ดพังอาจโลกา เออ ยังไงเงียบกริบคุณผู้ชม เออ วายมาสวยๆแล้วนั่นแหละครับผม โชนะโชคูณ 3 เข้าไปแล้วก็ตัวคูณเพิ่มขึ้นนั่นแหละคูณ 5 แล้วก็เอ้ย สวยนั่นแหละครับผมสวย ขอโชอีก เอ้าโอ้โหคอมโบต่อเนื่องกำลังจะคูณหนักๆเลยทีเนี้ยยัดเคเออไม่เป็นไรรับรางวัลก้อนโตไปหกร้อยกว่าบาทก่อนคุณผู้ชม ไปต่อไปต่อไปต่อวายไกลๆ ยังได้ใช้อยู่แล้วก็เจขยับมา เออมีวายมาช่วยนั่นแหละครับผมสวย ตอนนี้คูณไปอีกยังไง เออ นั่นแหละครับผมคูณ 8 แล้วก็คอมโบต่อเนื่องสวยงามคูณ 11ย็ดแค่ 600คุณมาก เออแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วก็เงียบย็ดแค่เอาวะเอาวะ แอดการ์ดว่ะแอดการ์ดพังาดว่ะเฮ้ย มากัน 700 นะ 700 หน่อยๆ นะ เออ ตอนนี้เราเล่นกันเป็นเวลา 12 นาฬิกา 54 นาทีนะ เออ วายมาสวยๆ นั่นแหละครับผม ขอให้มันได้โชว์ ตัวคูณถึงจะเด้งขึ้นมานะ เออ นั่นแหละครับผม สวยสวยงานจัดไปแล้วไงต่อ วายมาโอ้โหสวยๆ อย่างนี้ก็คูณ 10 ไปสิ แล้วก็หุยหมวก หมวกนั่นแหละครับผม สวยแล้วก็สแกตเตอร์มีลุ้นด้วยครับผม เอาแล้วไง เอาแล้วไงลงมาเลย ลงมาไหม อีกตัวเดียวนะน่าเสียดาย คุณผู้ชมแม่น่าเสียดายจริงๆนะเออไม่เป็นไรได้รับรางวัลซูเปอร์ไปห้าหมื่นเจ็ดถุยห้าพันเจ็ดแม่เยอะเยอะเริ่มหลอนและเริ่มหลอนแล้วคุณผู้ชมขออนุญาตปรับเบ็ดขยับไปเลยที่สักหนึ่งร้อยไป เออมาแล้วโล่ขยับมาแล้วก็แถวหนึ่งขอเป็นโล่เป็นคิวโอ้โหเป็นตัวสวยงามนี่โล่อยู่ข้างล่างนี่หว่าลืมมองยักเคเออนั่นแหละครับ ผมสวยนั่นแหละครับ ผม10แถวหนึ่งนั่นแหละครับ ผมมาขอเป็น A ได้ไหม A แถวหนึ่งแถวสองเออเป็น Y ยังได้อยู่ แล้วก็อืมวันก้อนโตนะโอ้โหตอนนี้แตกหมื่นนะคุณผู้ชมแตกหมื่นเข้าไปแล้ว ขออีกสักหน่อยได้ไหม ขออีกสักหน่อยจะได้ล่ำลาแยกทางแล้วจากกันแล้วนะเนี่ยอื้อเอาเริ่มเงียบคุณผู้ชม เริ่มเงียบแรกๆแตกดีหลังๆจะเงียบหรือ แก้วแถวสามอะนั่นแหละครับ ผมสวย แล้วก็โอ้โหลายไม่สวย เท่าไหร่แล้วเอาสแกตเตอร์มีลุ้นคุณผู้ชมเออเข้ามาเข้ามาเลยดีกว่ามันต้องว่าจะซื้ออยู่ มาหลอกกันให้เสียวๆ นะโอ้โหวายมาแถวสองก็ไม่ได้ใช้ เอาวะเอาวะซื้อฟีเจอร์เลยดีกว่าโหสแกตเตอร์เหมือนจะเข้าแต่ก็ไม่เข้านะ เอาสักเท่าไหร่ดีวะมา700นะตอนนี้หมื่นหนึ่งผมขอใช้สัก 3,000 ในการซื้อแล้วกันเนาะไปยกเลิกเริ่มยกเลิกเริ่มยกเลิกลดเริ่มถุยไปเริ่มสิครับผมคุณผู้ชม เออ มา มาดูกันดีฝ่าว่าในฟรีจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชม เออมาแถมไอตัวหนึ่งมีแถมไหมมีตัวแถมไหมไม่แถมฮ่าไปตัวคูณเริ่มที่คูณสองนะคูณสองเริ่มมาเลยนะไม่ต้องเด้งอยู่ไม่ต้องเด้งไปข้างล่างนะ เด้งขึ้นมาก่อนเลยนะ แล้วก็โอ้โหสสิบองรอบหมุนเป็นยังไง เงียบกิฟคุณผู้ชม ขอให้มันโชว์ให้เห็นหน่อยได้ไหม เออโชว์ปุ๊บตัวคูณกลับมาคูณกันอ่านนะครับ ผมแล้วก็คูณกันเออโอเค เหมือนทั้งนอกนะคุณผู้ชม แต่ว่าตัวคูณไม่ลดมั้งลดไหมลดหายไหมเจแถวสองอ่าลดนะคุณผู้ชม เริ่มที่คูณ 2 เหมือนเดิมนะแต่ถือว่าคูณยกแถวเลยนะถ้าสมมุติโชเฮ้ยยังไง แอดการ์ดเออไปต่อลายไม่สวยซะแล้วยิเคโอ้โหซื้อมาสามพันได้มาหกร้อยคุณผู้ชม เธอมาทำให้ฉันหัวร้อนคุณผู้ชม กดไปที่เบ็ดสองร้อยเออ ดูซิว่าข้างนอก เจ้าจะแตกดีกว่าเยอะเลยนะยาติดเทอร์โบแล้วกันขอยาติดเทอร์โบเลยก็แล้วกัน แกตตงสเกตเตอร์ไม่ต้องเข้ามันหรอกแต่ขนาดแบบนี้ก็โอ้โหเออสวยงามแก้วสวยๆ แล้วเปลี่ยนเป็นตัวอคอมโบต่อเนื่องไม่มี ไม่ไหวอย่าฝืนนะคุณผู้ชม ไม่ไหวอย่าฝืนนะ เออ วายมาสวยๆแล้วนั่นแหละครับผมสวย เออ ต่อไป คูณ6เออนั่นแหละครับผม10แถว2หุยหมื่นโอ้โหไม่ได้มองยอดคุณผู้ชม แตกหมื่นเข้าไปแล้วโอเค มากันที่ทุน 711 บาท ตอนนี้แตกมาเป็น 18,011 บาทนะ เออคร่าวๆ ก็ประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดนะ เออ โอเค เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน ล่ำลาแค่นี้ครับผม คุณผู้ชม ยังไงก็ช่วยรบกวน กดติดตาม กดไลค์ กด subscribe ให้กันด้วย กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันครับผม อยากให้เฮียวินเล่นเกมอะไร เล่นสูตรังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนครับผม คุณผู้ชมบายบายครับผมแล้วทุกอุดไหน